แล้วก็ไส้เทอร์โบเนาะค่ะ15%นต์นี่ต้องเลือกเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างทีจิตหลายเออย่างต่ำๆนี่ต้องมีทุนถึงร้อยบาทเนาะค่ะจังสิเล่น 15%ได้เนาะเออหากผู้ใดที่อยากเล่นตามกะต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเพราะว่าหนูนะกะไม่ได้เล่นออรอบเดียวได้เนาะจะบอกว่าอันเนี้ยรอบที่ 3 เวลาที่ไส้เลนเก้าโมงเนาะค่ะโอ้โหแปดสิบบาทมาสำหรับเวลาที่ไส้เลนก็คือเก้าโมง ลองเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆเบิองว่าค่ะสำหรับส้นหาเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างที่สิเล่นยากอะจางที่บอกกันละว่ามันหลายอิหลีเออหกสิบเอ้าอังุนมองกุตกมาอีกโอเคค่ะมาอีก 200 บาทคอมโบ3สวยงามมา โอเค 270 บาทเนาะเป็น410 บาทไปขออนุญาตปรับไม่กันก่อนเลยเนาะค่ะ มา 60 บาทเนาะเดี๋ยวสิค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ สำหรับผู้ใดที่มีสูตรดีๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เนาะขอเป็นสูตรที่สามารถเล่นได้ยาวๆเนาะค่ะ เอออีกแปดสิบบาทองุ่นค่ะสี่สิบเออกลาวกผู้ใดที่ว่าให้เขากุ้มเนาะค่ะเทเลแกรมหนูนะปักมุดลิงไว้ให้แล้วใต้คลิปเนาะกะกดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็กดเขากุ้มมาได้เลยเนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันซุ้มือเนาะเล่นน้ำกัน เออ ทุกคนกับหลายคนเป็นทุกคนหลายคนกบเข้ามาในกลุ่มแล้วค่ะ แล้วกลับมาร่วมสนุกกันเพราะมีเอ่อเครดิตแจกฟรีไทยเลนสำหรับสายฟรีเลยล่ะอ่าโอเคเราจะค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ โอ้โหเสียดายไว้ลัะสี่สิบบาท อีกแปดสิบค่ะหากสมมติว่าเป็นพวกสิบหาเปอร์เซ็นต์นี่หนูนะแนะนำว่า ้ามันเขาเราให้เฝ้าออกเนาะค่ะ เฝ้าเขาเฝ้าออกเอาง่ายๆสำหรับที่ผ่าเปเซ็นเออ มา แจกันกับโล โอ้โหขาดอันเดียว เห็นป่าเวลาลงมันลงสุดอีหลีนะเหลือสองร้อยโอ้โหขาด ขาดล็อกกลาง โอเค สามร้อยแล้ว เออ อีกร้อยสี่สิบบาท โอเคโอ้แปดสิบแตกดีอยู่นะตะวามันลงมาหลาย มันลงมาหลายแบบสี่ก็คือมันแตกตัวมันได้หน่อยเนาะ เห็นบ่เขาใส่ 60 บาทได้ไหมยี่สิบบาทตั้งเสียยี่สิบบาทค่ะ ขาดทุนนั่นเองโอเค อีกสี่สิบแจกกัน อีกสี่สิบค่ะ อังุนเอออีกครั้งนึงต้องเขาแล้วละ่ะ โอเค มาแจกกัน สวยงามหนูนะได้เข่าฟรีสปินซีครั้งแล้วค่ะ โอเคฟรีสปินซีครั้งเนาะเออหือร้อยยี่สิบบาท โลซีช่องค่ะ โอเคได้โลอีก ขอดาบฟ้าล็อกแรกโอเคยังได้ใจกันเนาะเอ้ยดาบฟ้านโอ้โหเอางินซีช่องมาขอดาบฟ้านอีกอีหยัางว่าบัตรอันที่รุ่นไห้นี่มันบ่เขานะ สภาพ เออ แถวหนึ่งมา320 บาท โอเคอยู่ได้แถวนึงก็สบายใจละ โหหกสิบแจกันเอ้ยว่แม่แจกันองุ่นเออแจกันตก สวย 60 บาท แจกันอีก เออ20 บาท เฮ้ย คุ้มว่ะ รอบนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะ โอเค บวกม้าเอ่อ920 บาทเนาะค่ะ เป็น 1,000โอเคปั๊บใหม่เป็น150ไปค่ะ สำหรับสูตรที่มหาเปอร์เซ็นต์เนาะ บางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันเดินใหม่จังไหนเพราะว่าหนูนานี่ว่าค่อยได้เหรียญเนาะ มันค่อนข้างที่สีเขาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเขาใส่ชิมหาบาทไปเลยเนาะคะ่ะพะสองร้อยปุ๊บเขาเปลี่ยนไหม่ไปที่สามสิบเออสามสิบบาทแล้วพอสี่ร้อยเปลี่ยนเป็นหกสิบเนาะแล้วก็หนึ่งพันเป็นร้อยห้าสิบเนาะคะ่ะจะอิงตามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนาะค่อยๆเล่นไปค่อยๆกดไป เออทีเรหายฟิฟเวลาลงลงสุดอีหลีนะแทบจะไม่ค่อยมีแบบโอกาสให้เขาแก้โตเลย แต่ถามว่าอันไหนแบบ มันคงที่สุดอะถ้าถามลุงนะลุงนะก็สิบอกว่าหาเปอร์เซ็นต์แต่มันซ่าเออสำหรับคนที่บ่ค่อยมีเวลาเล่นกะนำเลยสิบเเปอร์ซ็นต์กับหาเเปอร์ซ็นต์โอเคแปดร้อยบาทค่ะค่อยๆขึ้นมาคืนแล้ว คืนก็คืนสุด ลงก็ลงสุดด้วยกันเนาะค่ะ อันนู้นนี่ มีบางคนบอกเล่นโลมาแตกแสนให้เบิ้งแน่ถ้าหนูนะฝากไปเก้าพันนะมาบองสิ เอ้ยเก้าหมื่นนะ ฝากไปเก้าหมื่นให้มันแตกแสนเถอะเอาบ่ล่ะกะได้อยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใส่เวลาเนาะค่ะกะเอาแต่พอดีดีกว่าเนาะห้าสิเหรียญแบบประมาณ แตกหลายๆ นี่ต้องไปพิจี น่าจะตอบโจทย์กว่าเนาะคะ่ะ โอ้โห เกือบหมดแล้วว่าหันกดเพิ่นล้างเทียเขากดเพิ่นเสียเขาไม่ได้เบิ้งเงิน โอ้โห พันหามาเฮ้ยมงกุฎอีก 200 โลค่ะ อีกเทียนึง โอ้โหบอมาว่ะบิ๊กบินแต่ง1,800 บาทเนาะค่ะ ล้างเทียกดเพิ่นนึงเสียไม่ได้เบิ้งกับมีเนาะค่ะ ผู้ใดเป็นขึ้นหนูนาบอโอเคสี่ร้อยห้าสิบ มาอังุนพอโลโอ้โห โลมา มาถ้าโลมาโลกกลาง แถวที่สามนะ สวยงาม เลย ไปค่ะ เออลอย นึงแบบสี่หาทุน อ้าวอยหาสิบค่ะอังุนโลลอยหาสิบ โอเค เดี๋ยวนูนะกับขอฝากไว้น้ำแน่นะคะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะคะ เออแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะกดเข่ามาได้เลย เขามีกิจกรรมให้เล่นกันสมือเนาะค่ะมีเครดิตฟรีแจกให้เล่นเนาะโอเค ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะเออซีช่องหมากพันหนึ่งสวยงามหนึ่งพันห้าสิบบาทเนาะค่ะมาสามพันแล้ว เห็นว่าหนูนะบอกเราย้ำขืนมันขืนไว้นะ แต่ย้ำลงก็ลงสุดทุกกัน ของพวกเอ่อไม่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคค่อยๆไต่ไปห้าสิบบาทค่ะ เออ ไดโลค่ะ อีกร้อยห้าสิบโอ้โหขอเข่าฟรีสปินได้ไหมขอเข่าฟรีสปินได้ไหมสวยห้าสิบบาท สภาพ เออเอี่ยงวะแตก แตกไม่ค่อยต่อเนื่องปันไหนรอยนึงค่ะต่อให้แตกต่อเนื่องกะเขาเรียกว่าอย่างขาดทุนเนาะ เนี่ยเห็นเนาะเออหาสิบบาท อันนี้คือจมแล้วค่ะ อันนี้คือจมทุน โอ้โห โอ้โห โอ้โห เออ โอ้โหเก้าร้อยห้าสิบบาทกำลังสีดาเลยว่าสามรอบว่าเขา 950บาทมาละค่ะ2นห6มาค่อยๆ ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆตัวบางหันเขาไปหอด3,000เราคือบ่เซาอ่ะเอออาการแบบนี้เป็นอาการของคนโลภแล้วค่ะ สวย50บาทเออโอเค แจกกันเลโลค่ะสามช่อง อีกเที่ยนึง โอ้โหสิงโตคือว่าตกล็อกแรกกับล็อกสองว่ะ ไปตกล็อกสามกับล็อกสองเนาะสามร้อยค่ะ เออป่ะ บัดเฮ้ยได้อยู่ มา สิงโตค่ะ เออหกร้อยบาทองุ่นสวย โอเค ฟิชปินซีครั้งเนาะค่ะหนึ่งพันหาสิบบาท อ่ะมาสะสมอยู่ที่หนึ่งพันหาสิบบาทแล้วก็เขาฟิชปินอีกซีครั้งโอเค เออร่อยหนึ่งโอเคได้โลค่ะหาสิบบาทองุ่นเต็มแถวสวยงามสามร้อย ได้โลอีกค่ะ เออร้อยห้าสิบโอ้โหได้ยุนนะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทแล้วไป สะสมไปเรื่อยๆนะคะโอเค อีกห้าสิบบาท โลมา โอ้โหโมตกให้ ไปตกโลกสองว่ะหน0ึ่งพัเจร้อยบาทเนาะค่ะ ไปสามพันแปดแล้ว ขออีกเทียนึงได้ไหมฟรีสปิน มีบอมีอีกบอเออ มาโลมาค่ะ โอ้โหเดียกันน่าเสียดายอยู่นะ ขอฟรีสปินอีกเทียนหนึ่งมาเราจะเป็นเด็กดี อ่ะ หมุนบอสเซาอีก โอเคโหเออมาลอยหนึ่งแจกันค่ะ สวยขอโอ้โหบ่ได้ก็ต้องสิบอกว่าขอดาบฝานตกลงมาเร็วอ่ะเออหาสิบบาท แจกันค่ะ สวย ดาบฝานเออโอ้โหเต็มแถวแบบซี่สองพันหาร้อยบาท เฮ้ย เฮ้ยคอมโบซีน้ำมาบิ๊กวินแตก 2,800 บาท 2,800 บาทแล้วก็เขาฟรีสปินอีก4ข้างแล้วค่ะ มา4ข้างเดี๋ยวจมนี่หนูนาเซาแล้วค่ะ น่าจะได้ถอนแล้วว่าแม่น่าจะได้ถอนหนูนาสีถอนแล้ว มา เออ ะโอเคค่ะเมื่อแล้วเนาะเดี๋ยวนูนะกะขอพอสักมี้ก็แล้วกันเนาะค่ะสำหรับฟิสปินรอบนี้ได้มาสามพันหาสิบบาท เนาะเออกะถือว่าโอเคอยู่นะ3 0 5 0บาท คุ้มอยู่ไป รวมกันเป็น 6,530บาท เอาทุนมาแค่ 200 บาทเนาะค่ะใส่สูตร15%ในเวลา 9 โมงเนาะค่ะสำหรับใครที่อยากเรียนตามนูนะกะขอแนะนำว่าต้องเลือกเวลาเรียนดีๆเนาะ ต้องใส่วิจารณญาณในการเบิ่งน้ำเนาะค่ะเพราะว่าหนูน้ากะว่าได้เหรียญเทียเดียวอ่ะหนูน้าบอกไปเลยก็แล้วกันว่าหนูน้าเหรียญมันหนีเป็น3รอบ4รอบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวหนูน้ากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสลอดหักชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูน้าน้ำแน่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูน้ากะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ